การใส่ปุ๋ยเพิ่มสารอาหาร เมื่อข้าวอายุ 7-10 วันหลังการปักดำ หรือ 20-25 วันหลังหวานหลังยนกล้า เกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่ธาตุอาหารเนี่ยควรจะใส่ให้ถูกต้องตามเวลาถูกต้องตามวิธีและก็ถูกต้องตามปริมาณแต่เดิมเกษตรกรทั่วไปจะใช้สูตรอยู่เลือคือ46ตรบวกด้วย 16 20ร วันครั้งละ 25-30กิโลในครั้งแรก แล้วก็มีครั้งที่สองอีก20-25 กิโลเหมือนเดิมเนี่ยเริ่มมีการเติมยูเรีย อีกครั้งในครั้งที่3ซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง